จะต้องใจเย็นๆกับมันเนาะ เออ มาค่ะ 2 บาทค่อยๆ เก็บไปทีละหน่อยๆก็ได้เนาะค่ะว่าต้องฟ้าว่าต้องแบบ โอ้โหสามสิบว่าต้องเร่งไ่ไม่สูงอ่ะ เอาง่ายๆเลย บางคนนี่มาถึงแบบเปิดมาเลยไม่แบบสิบห้าสามสิบเอียงกับเสียแบบให้มันเบิดเร็วเนาะค่ะหรือมามันไม่ได้แตก โปป้าโปป้าคือจังไอ้พวกเอ่อพี่จีเนาะเพราะว่าโอกาสได้มันสูงกว่า โอกาสแตกอะ มันมันแตกหลายกว่าเนาะค่ะ ถ้ามีทุนหน่อยกันแนะนำว่าเก็บโลมาก่อน จ้างไปเล่นพีจีก็ได้พ่อหนูนักอะเหรียญังสี่เนาะค่ะ เออ แถวนึงมา 30 บาทใจหักใจหอนกะต้องพี่จีเลย โอเคอีก 14 บาทค่ะ โลมา สวยมาอีกโอ้โหเอาหุ่นแจกันโล่ล้าแบบซีถือว่างามนะ แต่มันบ่ลงล็อกไห่เนาะค่ะ โอเค เออสิบสองบาท โอ้โหรายได้อยู่นะจะบ่ตรงให้หกบาทค่ะ แจกกันมา สวย โล เขาอีก คอมโบสามอีกแค่นึง โอ้โห มาแล้วค่ะ คอมโบสี่มา ตอนนี้ได้เขาฟรีจะเป็นสี่ข้างเนาะค่ะสะสมที่สิบสองบาทเนาะสี่ข้างไป เออแปดบาทค่ะ โลเขาเอาหุ่นน้ำ โอ้โหดาบขวานสิบสี่บาทว่าเต็มแถวอ่ะเมื่อกี้ ขาดล็อกที่หาเนาะค่ะ โอเคข้าสุดท้ายค่ะ สวย โอ้โหเอาหุ่นว่าเขาว่าเป็นยัง โอเคหนูนะได้มา46บาทเนาะค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่ก่อนเนาะค่ะ สิบห้าบาทโอเค เพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในสูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะค่ะผู้ใดที่มีสูตรดีๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เนาะสำหรับคนที่แนะนำสูตรฟันสิงโตมาฮานูนะบัวลืมเดี๋ยวสิ เอามาใส่ให้เนาะค่ะ เออหาซิปเอ้ยหาบาทว่าเป็นหาซิปโอ้ยโอเคอีกหาบาทค่ะสิบบาทโอ้โห แต่ว่าค่อยหลายกันไหนวะ ห้าบาทมาอังุนโอเคอังุนอีกโอ้โหบ่เขาเออแปดสิบบาท โลเขาค่ะ สวยดาฟานโอ้โหบ่ตกให้ เอออะไรอยู่มาได้โลอีกคอมโบซีแล้วอีกเทียนึงโอเคคอมโบหาเขาค่ะ อีกเทียนึงมาเออคอมโบหกฟิสปินสิบข้างโอเคค่ะ ตอนนี้บวกมา120บาทแล้วก็เข่าฟรีสปินอีก10ข้างเนาะค่ะ จุก ๆ เลย เออหาบาท โลค่ะ ที่ช่องสามิบเอา สวยดาบฟวาน เออ ได้โลน้ำสิบห้าบาท แตกไม่ค่อยหลายบันไดว่ะสภาพ เออหาบาทเอียงวะเนี่ยบอเข่าแถวนึงเลย โหูยถึงแถวหนึ่งกลับมาเลยสี่สิบบาทสองร้อยแล้วค่ะห้าบาทโอ้โหนึกว่าจะสิหอดสี่ร้อยมาเป็นยังสองร้อยสามสิบบาทเนาะค่ะ ไป ปรับไม่เป็นสามสิบบาท หอดสี่ร้อยปุ๊บเขาจะปรับอีกเทียหนึ่งเป็นหกสิบบาท โอ้โหสองร้อยหกสิบมาแล้ว มาอีกห้าสิบบาท เอาเอางุนสวยอีกร้อยนึง โอเคค่ะ บิ๊กมินแตก410 บาท มาปั๊มใหม่เลย เป็น 60 บาทนะคะ60แล้วก็เอาโอเคบวกมาหนึ่งร้อยบาทร้อยหกสิบโอเค ก็ค่อยไหลบันไดว่ามือนี่ เออสามร้อยโอ้โหแถวหนึ่งมายี่สิบบาทค่ะสำหรับผู้ใดที่เพิ่งได้กดติดตามเดี๋ยวนุนักอะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักวันสล็อตเนาะ หากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุนักน้ำแน่นเนาะค่ะเราก็อย่าลืมเนาะค่ะ กับกลุ่มเซียนพ่อ VIP เนาะ เออ กดเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยเนาะเขามีเอ้ยร้อยยี่สิบบาท โอ้โห เมื่อกี้เห็นไว้แบบเป็นแถวนึกว่าจะสิได้มงกุฎอย่าลืมเขามาร่วมกลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันเสมอเนาะ เออ มีเครดิตฟรีให้เล่นกัน โอ้โหหนึ่งพันสี่สิบบาท เฮ้ย เอียงแตกวะปิกวินเข่าแล้วค่ะหนึ่งพันหกสิบบาทเฮ้ย โคตรเอา เดี๋ยวไปย้อนเบิ้งที่หลังเนาะค่ะ ไป ปั๊มไม่เป็นร้อยห้าสิบโอเค โอ้โห แตกโคตรดีว่ะ ตอนเลกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หมุนสองสามเทียบว่าเขาเลย แจกันค่ะสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหโอ้โห เออมาอยู่ลอยนึงมา แถวนึงเลยค่ะ โล แถวนึง สวยงามไม่เจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยบาทแล้วค่ะสองพันแล้วมา เออสองร้อย คโหเข่าเลย อ่าห้าสิบบาทโลค่ะซีช่องซีร้อยห้าสิบอังุนสวยอีกเทียนึง เออ ได้โลค่ะ สวยงาม คอมโบซีเอาคอมโบหามาได้ยูโอเคค่ะ ตอนนี้เขาฟีสปินหาครั้งแล้วค่ะ คอมโบหาสะสมที่ 750 บาท โอเค เออรสิบอางุนค่ะ สวยได้โลน้ำ 200ค่อยๆ เก็บไปเนาะคะ่ะตอนนี้ 1,100 บาทแล้ว เออร้อยห้าสิบบาท โอเคอีกสามครั้งร้อยหนึ่งแถวหนึ่งนะมา โอ้โหห้าสิบบาท แถวหนึ่งพวกเขาเนาะคะ่ะบวกมา 1,400 บาทเออโอเค ร้อยหนึ่งองุ่นสวย ได้สิงโตสามช่องเอง เอ้ย แจกันของฟีสปินอีกแล้วว่ะม้าว่ะ โอเคสะสมที่สามร้อยหาสิบบาทเนาะค่ะ แล้วก็เขาฟีสปินอีกสี่ข้าง โอเค เออหาสิบบาทมาแจกัน สวย มาอีก โอ้โหบ่เขา เออ แถวหนึ่งมาเจ็ดร้อยห้าสิบมาอางุ่นอีกแถวหนึ่งอีกสามร้อยห้าสิบ อเคค่ะ1,100 บาทสะสมที่ 1,550เออ มาค่ะ ดับฝานโอเค รอบนี้ได้มา 1,800 บาทเนาะค่ะสี่พันสี่ห้าสิบบาท โอ้โหมีแต่ลายงามตกลงมาเนาะตรงมันไม่ค่อยโป๊ะปะโป๊ะบ้าหายวันไหนวะ ัวมงกุฎทหารเอี่ยวแต่ค่อนข้างที่สี่ลายน้ำแล้วค่ะที่ทานนะ เออหาสิบบาท มาค่ะอีกหาสิบโอเคสองแถวเลย โอ้โหหกร้อยบาทซูเมอร์นี่ไม่ได้รุ่นในเขาสิงโตนะ รุ่นในเขาพวกฟรีสปินย่างเดียว ฟันสิงโตนี่ฟันไม่ค่อยถึงอะค่ะ เออ แจกกันมาร้อยหนึ่งได้อยู่นะ ถือว่าน่าเกลียดนะห้าสิบบาทค่ะ เออ โอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เอาเอางุ่นมาอีก โอ้โห บิ๊กลินแตกหนึ่งพันหกร้อยบาทเนาะค่ะหาพันเก้าไป เออสามร้อยโอ้เอาหุ่นว่าตกล็อกสามห้าหุ่นตกล็อกสามล็อกไหนก็ได้นี่แตกทุกล็อกได้เนี่ย ภาพหืมาสิบบาทนะห้าสิบอีกร้อยห้าสิบเออเพราะหากลองสังเกต เอ้าหกร้อยบาทหากลองหากลองสังเกตเบิ้งมันสิเป็นจังหวะยังสี่นะเอ่อแตกแตกบิ๊กวินปุ๊บกระสีว่าค่อยเข่าประมาณหาหกไม่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 เซียนพ่อ VIP เป็นกลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะปักบุดลิงไว้ให้ใต้คลิปกับกดเข้าไปได้เลยเนาะค่ะอ่ะโอเค เดี๋ยวเจ้าไหนเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ